แอปไลน์เด้งไม่ต้องตกใจ เรามีอีกหนึ่งวิธีนะครับในทางแก้ปัญหา ลองดูครับวิธีการนี้ผมแนะนำแล้วมีคนทำได้ และก็หายหลายคนละ ถ้าไม่เชื่อลองไปทำตามดูนะครับ นี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราจะแนะนำให้จะช่วยให้แอปพลิเคชัน Line นั้น มีโอกาสกลับมาใช้งานได้อีก โดยที่แชทไลน์ของเรายังไม่หายข้อมูลนั้นยังไม่หาย วิธีที่เราจะใช้จะเรียกว่าการออฟโหลดแอปพลิเคชันนะครับซึ่งจะมาพร้อมกับ iOS ใหม่ๆนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนนะครับให้เข้าไปที่การตั้งค่าหรือว่า Setting เลือกไปที่ General ครับ หรือว่าทั่วไปแล้วก็ไปที่เมนู Storage หรือว่าพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลนะครับ จากนั้นรอสักครู่ครับให้ระบบดาวน์โหลดข้อมูลออกมาให้เสร็จนะครับตรงนี้เราจะเห็นมันหมุนๆอยู่นะครับปล่อยให้มันหมุนสักพักหนึ่งครับก็จะเห็นลิสต์ของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องนะครับนี่ครับสำหรับแอปพลิเคชัน Line ของผมตอนนี้นะครับมีข้อมูลภายในนะครับอยู่สักประมาณ 10 กว่าจิกะไบต์เลยทีเดียวนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นพวกข้อมูล อย่างเช่นรูปภาพที่เราส่งหากันคลิปวิดีโอพวกไลน์แชทต่างๆนะครับก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับดังนั้นครับสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือแตะที่แอปพลิเคชัน Line จากนั้นครับมันจะมี 2 เมนูนะครับสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะครับห้ามกดสีแดงโดยเด็ดขาดนะครับเราจะใช้เมนูสีน้ำเงินนะครับที่ชื่อว่า offload app offload app ก็คือการลบตัวแอปพลิเคชันออกเพียวๆ แต่ว่าข้อมูลยังอยู่นะครับบรรทัดด้านบนที่เขียนว่าแอปไซต์ก็คือขนาดของแอปพลิเคชันนะครับจะอยู่ที่ 257เมกะไบต์แต่ว่าด้านล่างนะครับที่เขียนว่า Document and Data นะครับเป็นข้อมูลที่เราส่งหากันนะครับมีขนาดอยู่ประมาณ 14.11 g b นะครับเรากดไปที่ Offload App นะครับแล้วหลังจากนั้นครับจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับให้เลือกที่ Offload App นะครับ Offload ลบตัวแอปพลิเคชันออกใหม่แล้ว Document และ Data นะครับยังอยู่ที่เท่าเดิมนะครับอยู่ที่ 14.11 g b นะครับหลังจากที่เรากด Offload App หรือว่าเมนูภาษาไทยที่จะเรียกว่าเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออก หลังจากนั้นนะครับผมจะมีเมนูใหม่ที่เด้งขึ้นมานะครับ ที่ชื่อว่า reinstall app หรือว่าติดตั้งแอปนั้นอีกครั้ง สมมติถ้าใครยังค้างอยู่ที่หน้าโหลดดิ้งนะครับแนะนำว่าให้ปิดตัว setting นะครับออกก่อนแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับ แล้วก็เข้ามาเมนูเดิม แล้วหลังจากนั้นเราจะเห็นเมนูที่ชื่อว่า reinstall app หรือว่าติดตั้งแอปอีกครั้ง ให้เลือกเมนูนี้ได้เลยเพื่อที่จะทำการติดตั้งแอปไลน์ลงไปใหม่นะครับ หลังจากนั้นนะครับ เราก็จะเห็นบรรทัดใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือแอปไซส์นะครับหรือว่าขนาดของแอปก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเป็น 281.1เมกะไบต์นะครับแล้วก็ document size นะครับหรือว่าเอกสารและข้อมูลนะครับ ก็จะยังเท่าเดิมคือ 14.1กิกะไบต์นะครับหลังจากนั้นครับก็ลองให้เข้าแอปพลิเคชัน Line อีกครั้งหนึ่ง ก็จะพบว่าแอปไลน์นั้นสามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมลองเอาไปทำตามกันดูนะครับอย่าลืมนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไง ก็ช่วย กดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันในครอบหน้า สวัสดีครับผม Let's go.